พียงแค่กรอกวันที่หวยออกเท่านั้น ก็สามารถเช็ครางวัลที่ท่านได้รับได้เลย ตรวจครบจบในที่เดียวง่ายมากๆ ฝากถอนรวดเร็ว รับประกันความปลอดภัยแน่นอน และยังมีอัตราการจ่ายที่สูงสุดหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ใต้คลิปและสมัคร เพื่อสอบถามแอดมินได้ 24 ชั่วโมง